birthday พูดยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คนพบกับเียบองนะครับและวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์น้องกันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดน้องนะวันที่ 23 ก็เราจะมาเซอร์ไพรส์น้องกันนะครับ ด้วยลูกโป่งแล้วก็จะมาเซอร์ไพรส์ลูกโป่งแล้วก็เป่าเค้กกันนะคะ ไปดูกันเลย Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bây giờ đi cả lúc bật cái còn đây. Wow. Wow. Bật con thẻ bên đây ha. Jenny cho mấy? Cho mà chị, chị, chị, mấy trẻ được. แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเจนี่ Happy birthday to you Happy โอเค แล้วโอเค มา มา bye bye มามา bye bye ผู้ชมก่อนฮัลพูดยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร b ์อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe โอเคคว้ารีอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe นะคะเออ bye bye อยู่นี่ thơ ờ, đó